เอ้ยมันไม่ได้ผ่าตัดใหญ่นะครับ แล้วก็แผลไม่ได้ใหญ่มาก ก็คือหลังจากวันสองวันพักฟื้นแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้แล้ว ก็เบื้องต้นคือเกิดจากการเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลนะครับผม แล้วก็เหมือนมีการกระแทกในจังหวะที่เข้าปะทะกัน แล้วก็ส่งผลให้ทำให้แบบเหมือนช่วงแรกจะมีอาการปวดปวดตรงไหล่นิดนึงครับผม แต่พอหลังจากนั้นก็มีเรื่องของ การเปิดประตูหรือการใช้แรงของมือซ้ายกับไหล่ซ้ายที่เริ่มจะใช้แรงไม่ค่อยได้ครับผมก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มแบบมีปัญหาในการใช้ใชชีวิตประจำวันแล้วครับผมก็น่าจะประมาณ 2 อาทิตย์ที่ที่หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะครับผมก็เริ่มที่แบบมันไม่หายเองแล้วก็เลย เริ่มลองหาข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นจากทางอินเทอร์เน็ตครับผมแล้วก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลว่าเอ้ยมันมีวิธีการรักษาหรืออะไรที่ใกล้เคียงกับนี้ไหมแล้วก็ไปเจอข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลเวชธานี นะครับผมที่เกี่ยวกับเรื่องการรักษาเกี่ยวกับทางกระดูก แล้วก็เรื่องของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อพวกนี้ครับผมว่าเขามีชื่อเสียง พอสมควรก็เลยลองมาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลองเข้ามาพบคุณหมอเพื่อปรึกษาหา แนวทางการแก้ไขและการรักษาครับเบื้องต้นคุณหมอเขาให้กินยา แล้วก็มีการทายาแล้วก็ให้ลองทำกายภาพ เบื้องต้นดูก่อนครับผมสักประมาณเดือนหนึ่งทีนี้หลังจากนั้นก็คือเมื่อมันไม่ค่อยดีขึ้น ก็เลยเข้ามาปรึกษาคุณหมออีกรอบหนึ่งอะครับผมทีนี้คุณหมอเขาบอกว่าแนะนำว่าเอ้ยมันอาจจะมีการฉีกขาดหรือเปล่าภายในก็เลยให้ลองทำ MRI ดูครับผม พอหลังจากที่ทำ MRI เสร็จแล้ว คือพบว่าเออมันขีดขาดจริงๆเราเป็นแผล ซึ่งอันเนี้ยมันใช้กายภาพรักษาไม่ได้แล้วก็เลยแนะนำว่าให้ผ่าตัดดีกว่า เพื่อในระยะยาวอาจจะได้หายขาดจริงๆ คุณหมอเขาแนะนำว่ามีการผ่าตัดแบบ 2 แบบ คือถ้าเป็นแต่ก่อนคือเป็นการผ่าตัดใหญ่เลยคือแบบ เป็นการเปิดแผลแล้วก็เข้าไปรักษา ซึ่งอันเนี้ย ใช้เวลาหายช้า ผมซึ่งผมบอกได้นะว่าในปัจจุบันมันมีการรักษาที่เขาเรียกพัฒนาขึ้นดีขึ้นแผลแผลเล็กลง แล้วก็คนไข้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนาน คือนอนแค่คืนสองคืน ก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้แล้วครับ ผมก็เลยแนะนำว่าให้ลองผ่าตัดแบบที่เป็นผ่าตัดสองกล้องดูดีกว่าครับผมเบื้องต้นจริงๆตอนกังวลนิดนึงเพราะว่าไม่เคยผ่าตัดเลยครับผมก็แต่คุณหมอเขาก็ให้คำแนะนำดีๆ ว่าเอ้ยมันไม่ได้ผ่าตัดใหญ่นะครับ แล้วก็ แผลไม่ได้ใหญ่มากก็คือหลังจากวันสองวันพักฟื้น แล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้แล้ว พอหลังจากนั้นก็มีการกลับหาข้อมูลเล็กน้อย แล้วก็แต่เบื้องต้นคืออยากอยากรักษาให้หายก็เลย พอคนหมอแนะนำอย่างนี้ก็ก็เชื่อใจคุณหมอครับผมก็เลยทำการรักษาหลังจากที่ผ่าตัดแล้วก็มีอาการเจ็บปวดตามตามเป็นปกติของหลังหลังจากการผ่าตัดนะครับ แต่ก็ทางทีมแพทย์ก็ได้ให้มีการให้มีการรักษามีการให้คำปรึกษา มีการให้ยา จ่ายยาลดปวดอยู่ตลอดในช่วงที่มีการนอนโรงพยาบาลครับผมจนอาการดีขึ้น และสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันหลังจากออกจากโรงพยาบาลได้ครับผมคุณหมอเขาแนะนำว่าการผ่าตัดลักษณะเนี่ยต้องใช้การกายภาพนานพอสมควรประมาณ 4-6 เดือน ถึงจะสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้แบบปกติ ซึ่งก็คือคุณหมอเขาแนะนำว่าให้เข้ามาทำกายภาพที่โรงพยาบาลเนี่ยอย่างน้อยก็คืออาทิตย์ละครั้งถึงสองครั้ง เป็นประจำช่วงโดยช่วงประมาณ 2 เดือนแรกเนี่ยให้เข้ามาทีหน่อย เพื่อป้องกันอาการไหลติดในกรณีของคนที่มีการผ่าตัดไหลครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือให้มีการไปทำกายภาพฟื้นฟูที่บ้านเอง โดยมีการให้คำปรึกษาเรื่องท่าทาง ในการออกกำลังกายท่าทางในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อครับ เบื้องต้นหน้าที่ของทีมกายภาพคือมีการมีการใช้อุปกรณ์พวกช็อคเวฟหรือพวกอันตราซาวในการ กระตุ้นการคลายกล้ามเนื้อของบริเวณหัวไหล่ครับผม แล้วก็มีการให้ท่าทางในการออกกำลังกายเพื่อให้กลับไปทำเองที่บ้านได้ เนื่องจากว่าคือตัวผมเองก็ทำงานประจำจันทร์ถึงศุกร์ดังนั้น ช่วงเวลาที่มาหาหมอกายภาพก็คือเป็นแค่เสาร์อาทิตย์ดังนั้นช่วงที่จันทร์ถึงศุกร์ก็คือให้คุณหมอเขาแนะนำให้ไปทำการออกทำท่าทางออกกายภาพเองที่บ้านเพื่อป้องกันอาการไหล่ติด ตอนนี้คือไหล่เบื้องต้นนี่คือสามารถกลับมายกแขนได้ตามปกติแล้ว แต่ยังต้องมีการกายภาพเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มแรงของกล้ามเนื้อให้สามารถกลับมาเล่นเวทหรือเล่นกีฬาได้ตามปกติครับผมน่าจะประมาณอีกประมาณ 2 เดือน ประทับใจตั้งแต่ให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นตั้งแต่รักษาก่อนการผ่าตัดยันทีมแพทย์ที่มาผ่าตัดให้ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเรื่องการฟื้นฟูเนี่ยก็มีการติดตามอาการตลอด มีการให้คำแนะนำที่ดีตลอดครับผมก็ โดยภาพรวมแล้วประทับใจในการรักษาครั้งนี้ครับ ครับผมก็อยากจะเชิญชวนละกันเชิญชวนว่า ใครที่มีอาการบาดเจ็บประมาณนี้ครับ ผมก็อย่าปล่อยให้มันเลื้อรังนาน เพราะว่ามันจะอาจจะมีส่งผลต่อทางร่างกายในระยะยาวได้ก็เลย แนะนำให้รีบเข้ามาหาปรึกษาคุณหมอก่อนเบื้องต้นอาจจะไม่ได้มีการผ่าตัดสงกล้องก็ได้ครับอาจจะเรื่องของการกายภาพโดยปรึกษาทางทีมกายภาพที่เชี่ยวชาญครับ ผมแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันบาดเจ็บมากกว่านี้ก็ แนะนำว่าผ่าตัดสองกล้องไม่ได้น่ากลัวอะไรครับผมแล้วก็ สามารถหายได้ในระยะเวลาอันสั้น ครับผมก็แนะนำให้เข้ามาที่โรงพยาบาลเวชธานีครับ